ทำไม Monster Hunter World ถึงเป็นเกมที่น่าเล่น ด้วยความที่เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ฟอร์มยักษ์ที่ผู้เล่นสามารถร่วมผจญภัยไปในโลกอันแสนโหดร้าย ได้พร้อมกันสูงสุดถึง 4 ชีวิตด้วยกัน ในคลิปนี้พวกเราโตแต่ตัวจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการดำรงชีพในโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ร้าย ที่พร้อมจะพรากชีวิตคุณไปได้ในทุกวินาที สัตว์ร้ายที่หน้าตาคล้ายกับแมว ไก่งวงตุรกี ลูกวัวน้อยเกิดใหม่ หรือแม้กระทั่งบุตรหลานของเราไททัน ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นเหล่าชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของมอนสเตอร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยหาภารกิจมาให้ พร้อมแจ้งพิกัดที่กำลังได้รับความเดือดร้อน หากคุณกำลังคิดว่าเกมนี้มีระบบเลเวลหรืออาชีพแล้วก็ คุณกำลังเข้าใจผิดอย่างมหันต์โลกที่โหดร้ายนี้จะมีให้คุณก็แค่อาวุธยุทโธปกรณ์ ถุงยังชีพและลูกสมุนตัวน้อยทั้งแบบเดียว และแบบแก๊งสเตอร์ ที่พร้อมจะพาคุณออกผจญภัย แม้จะเป็นเกมที่ไม่มีอาชีพและเลเวลก็ตาม คุณจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์ในการล่าสัตว์ยักษ์ด้วยอาวุธทุกชนิดที่เกมมีมาให้ และสามารถเลือกใช้ได้ตาม แต่ความถนัด ความเก่งกาจของตัวละครจะถูกขัดเกลาด้วยประสบการณ์และทักษะในการล่าของคุณเท่านั้น จะเป็นผู้เล่นเดี่ยวก็ได้ ถ้าคุณเฟี้ยวพอ หรือหากกลัวที่ต้องเข้าใกล้มันแล้วก็ ยิงมันด้วยปืนเด็ก การร่วมกันออกล่ากับสหายที่รู้ใจไปพร้อมอาวุธคู่มือ ช่วยกันถือวัตถุดิบกลับบ้าน เข้าร้านตีเหล็กเพื่อแปรรูปเป็นอาวุธ ชุดเกราะที่ผลิตจากชิ้นส่วนของมอนสเตอร์อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่ง วัตถุดิบบางอย่างสามารถหาได้เฉพาะชิ้นส่วนที่ต้องตัด กระเทาะหรือฉีกทำลายในขณะที่มอนสเตอร์ ยังมีชีวิตอยู่แล้วทำการเก็บกลับมา แต่ขอบอกไว้ก่อนนะ ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เห็นหรอก เรื่องของการเสียชีวิตในเกมนี้ คุณก็แค่จะถูกหามกลับมาที่แคมป์สำหรับนักล่าแต่คุณและปาร์ตี้ของคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้เพียง 3 ครั้งต่อหนึ่งภารกิจ คุณจะได้ดื่มดำไปบความสวยงามของธรรมชาติที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน พร้อมสัมผัสประสบการณ์ชมทิวทัศน์ในรังมอนสเตอร์ เหลือไปเหยียบไข่ไปยั่วโทสะของเหล่าสัตว์ที่ดุร้ายฆ่าลูกมันตายต่อหน้าพ่อแม่ เดินตุ้งแช่ชมมวย พวงดาบสวยๆให้มันดูสำหรับพวกนักล่ามือใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสกับ Monster Hunter มาก่อน ในภาคนี้ทางผู้สร้างได้ทำการใส่หิ่งห้อยนำทางที่ไม่ต่างอะไรจาก GPS ไว้ให้ หรือจะไปสอดส่องพฤติกรรมของนักล่าท่านอื่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและจิตใจและนี่คือ ตัวอย่างความสนุกของ Monster Hunter World ที่พวกเราโตแต่ตัวได้ทำการคัดสรรให้คุณได้รับชมพอหอมปากหอมคอแน่นอนว่าเราจะหาข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมมานำเสนอในคราวต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเรามาจนถึงวินาทีนี้ พวกเราโตแต่ตัวขอลาไปก่อน สวัสดีครับคำเตือน เมื่อคุณเล่นเกมนี้เกิน10ชั่วโมงแล้วแล้วก็ ชั่วโมงที่ 100 จะตามมาในอีกไม่ช้า เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มกราคม 2018 ในเครื่อง PlayStation 4